สำหรับประโยค Jika Anda tertarik dengan produk ini, harganya 500 baht. แปลว่า ถ้าคุณสนใจสินค้านี้ สินค้านี้ราคา 500 บาทคำว่า jika แปลว่า ถ้าคำว่า tertarik แปลว่า สนใจคำว่า dengan แปลว่า ด้วยคำว่า produk แปลว่าสินค้าคำว่า in แปลว่าในคำว่า harganya แปลว่า ราคาสำหรับประโยค Bisakah saya mendapat diskon แปลตามตัวอักษรคือ ฉันสามารถได้รับการลดราคาได้หรือไม่ ก็คือ ฉันจะได้ลดราคาหรือไม่ วิธีการต่อรองราคาในภาษาแต่ละภาษาอาจจะมีวิธีการพูดหลากหลายแบบ คำว่า b i s a k แปลว่า สามารถ คำว่า mendapat แปลว่า ได้รับ คำว่า diskon แปลว่า การลดราคา